ในบล็อกนี้สามารถอธิบายได้ว่า ในบล็อกแรก แถวแรก เมื่อปุ่มถูกคลิก จะเป็นการเพิ่มค่าตัวแปร current question index ทีละ 1 โดยการใช้บล็อกแบบแมทเข้ามาช่วย หากรัชนีค่าตัวแปรคำถามปัจจุบันเป็น 1 ค่าต่อมาเวลาคลิกก็จะเปลี่ยนเป็น 2 เพราะบวก1 หากค่าปัจจุบันเป็น 2 ค่าก็จะเปลี่ยนเป็น 3 แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ หลังจากที่ตัวแปร Current Question Index เปลี่ยน ผู้ใช้ก็จะพบกับคำถามข้อใหม่ตามรายการ ให้เราทดลองเชื่อมโยงอุปกรณ์กับแอปพลิเคชันทดสอบผลที่ได้ หากว่าทำถูกต้องเมื่อคลิกปุ่มข้อต่อไป บริเวณป้ายคำถาม จะเปลี่ยนเป็นข้อต่อไปเรื่อยๆ ในโค้ดบล็อกชุดนี้จะทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆ จนกว่าคำถามจะหมดในรายการ แต่จะมีปัญหาอยู่ตรงที่หากคำถามหมดในรายการแล้ว ในที่นี้มีอยู่ 3คำถาม เมื่อคลิกที่ปุ่ม ข้อต่อไป โปรแกรมจะเออร์เรอร์เพราะไม่พบข้อที่ 4 ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในโปรแกรม ทางแก้คือเราจะต้องให้โปรแกรมตรวจสอบข้อคำถาม โดยใช้เงื่อนไขถ้า หรือ if then ประกอบกับสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ เพื่อจับค่า ถ้าหากตัวแปร current question index มีค่าเกิน 3 แล้วจะทำอย่างไรต่อไป หากตรวจสอบแล้วว่าเกิน 3 ค่า Current Question Index จะต้องถูกตั้งค่ากลับไปเป็น 1 เพื่อให้แสดงผล เป็นข้อคำถามแรก เราจะเพิ่มบล็อกดังนี้ครับ 1. ไปที่ลิ้นชัก Control มองหาบล็อก if เด่นลากบล็อก มาวางไว้ด้านล่าง set global current question index ถ้า ลากบล็อกคำสั่งทางคณิตศาสตร์เข้ามาวางครับ รับค่า global current question index เปรียบเทียบครับ การเปรียบเทียบคือมากกว่า เรามีอยู่ 3 ข้อก็คือถ้าค่า global current question index มีค่ามากกว่า3 then ให้เราตั้งค่า set global current question index เป็น 1 ครับ นั่นคือกลับไปข้อแรกนั่นเอง ให้ลองทดสอบดู ถ้าทำสำเร็จจะไม่พบเออร์เรอร์และถ้าเราไปที่ข้อคำถามที่ 3 แล้วกดข้อต่อไป ข้อคำถามก็จะแสดงคำถามข้อที่ 1 วนไปเรื่อยๆ ไม่มีที่สิ้นสุด ในที่นี้หากข้อคำถามของเราถูกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เราจะต้องเพิ่มตัวเลขในช่องเปรียบเทียบค่า Current Question Index ตามข้อคำถามที่มี หากเราต้องการให้ค่าตัวเลข current questions index เพิ่มอัตโนมัติตามข้อคำถามที่เพิ่มขึ้น เราสามารถทำได้ โดยการใช้บล็อก range of list เข้ามาช่วยบล็อก range of list อยู่ใน list นะครับ ให้เราลากมาวาง แทนตัวเลข3 range of list จะทำการนับค่า ของ global question list ซึ่งในที่นี้มีอยู่ 3 ข้อ 1 2 3 หากว่าเราทำมากกว่า 3 ข้อ เราก็ไม่ต้องมาแก้ตัวเลขตรงนี้นะครับ ไม่ต้องแก้แล้ว เพราะคำสั่ง range of list จะทำการนับข้อให้เราตามนี้ ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกให้มากเลยนะครับ ต่อมาการเปลี่ยนภาพประกอบคำถาม ขั้นตอนต่อไป หลังจากที่เราได้สร้างโค้ดให้แอปพลิเคชันสามารถเปลี่ยนข้อคำถามได้แล้ว จะเป็นการเพิ่มรูปภาพให้สอดคล้องกับคำถาม โดยการใช้ตัวแปร picture list สำหรับการสร้างตัวแปรรายการแบบรูปภาพ จากนั้น ลากบล็อก Make a list ทำการสร้างรายการ ในรายการให้กรอกชื่อไฟล์ภาพที่เราได้อัปโหลดขึ้นระบบแล้ว เรียงลำดับกันไปตามลำดับของข้อคำถาม เราต้องอัปโหลดไฟล์ภาพก่อนนะครับ จะปรากฏชื่อไฟล์ภาพตามนี้ ในบริเวณนี้ครับ ไปที่บล็อก ประกาศค่าตัวแปร picture list variable initialize global picture list two make a list ไปที่ list นะครับ make a list เหมือนเดิม 3 ข้อ เพิ่มไอเทม เพิ่ม text เปลี่ยนชื่อ text เป็นชื่อของ ภาพที่เราต้องการครับ พร้อมชื่อไฟล์ ภาพแรก cat ภาพที่ 2 frog ภาพในข้อที่ 2 นะครับ ในภาพสุดท้าย bat เมื่อเราสร้างตัวแปร picture list แล้ว และกำหนดรายการตามชื่อไฟล์ภาพที่เราได้อัปโหลดขึ้นระบบแล้ว เราก็จะต้องมาสร้างโค้ดสำหรับปุ่มข้อต่อไป เมื่อให้เกิดการคลิก แล้วให้เปลี่ยนภาพตามข้อ ซึ่งเราสามารถสร้างได้ดังนี้ครับ อันดับแรกเราต้องตั้งค่าการแสดงภาพก่อน ให้เราไปที่บล็อก next button ครับ ให้เราไปที่ image 1 เลือก set image 1 picture to หมายความว่าให้เราตั้งค่าว่ารูปภาพที่อยู่ปรากฏใน image 1 นั้นจะเป็นรูปภาพอะไร ซึ่งให้เราเลือกนะครับ ตาม Picture List ไปที่ List Select List Item ไปที่ตัวแปร Picture List Get Global Picture List Index ก็จะเป็น Global Current Question Index ครับ Current Question Index ใช้เป็นดัชนีที่ใช้จัดเก็บลำดับของคำถาม ซึ่งจะถูกอ้างอิงในการเรียกใช้ภาพให้ตรงกับคำถาม โดยการตั้งค่า image 1 picture ให้เป็นค่าที่รับมาจาก get global picture list และจะแสดงผลภาพเรียงตามข้อ ข้อ 1 ก็จะเป็นภาพ cat png ข้อ 2 ก็จะเป็น frog png และข้อ 3 เป็น bat png ครับ ให้เชื่อมโยงกับอุปกรณ์ และลองตรวจสอบดูนะครับ ถ้าทำสำเร็จเวลาเราคลิกข้อต่อไป ภาพก็จะเปลี่ยนตาม